ในการสร้างเว็บไซต์นะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ภายในไม่กี่ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือทำการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับก็ทำการเพิ่มหน้าเว็บไซต์นะครับ ขั้นตอนที่ 3 นะครับก็คือทำการเพิ่มเนื้อหาใส่เข้าไปในเว็บไซต์นะครับ ตามที่ เราได้ออกแบบไว้นะครับ สุดท้ายนะครับ เราก็ทำการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับ เพียง 4 ขั้นตอนนี้นะครับ เราก็จะมีเว็บไซต์เป็นของเราเองได้แล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับ เช่นสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สร้างเว็บไซต์การเรียนการสอน สร้างเว็บไซต์รายวิชา หรือจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บ ต่างๆ เหล่านี้นะครับ เราก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน เพราะงั้นถ้าอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับ ก็ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้กันได้เลยนะครับ